พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนระบบบริหารจัดการ คลังข้อมูลวัฒนธรรม ในรูปแบบดิจิทัลศิลปะวัฒนธรรม ถือเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน แต่ด้วยปัจจัยหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปก่อให้เกิดการสูญสลายของมรดกไทยอย่างน่าเสียดายครับ การประยุกต์เทคโนโลยี ในการจัดเก็บข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล สามารถช่วยให้วัฒนธรรมยังคงอยู่ ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ สวทช พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรม ชื่ออนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกไทยในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ช่วยให้ผู้ดูแลข้อมูลวัฒนธรรม สามารถจัดเก็บข้อมูล และสร้างระบบบริหารจัดการได้โดยง่าย มีคุณสมบัติเด่น เช่น การบริหารจัดการลงทะเบียนข้อมูลวัตถุ ทางวัฒนธรรมตามมาตรฐานการจัดเก็บและการกำกับข้อมูลการสร้างวัตถุจัดแสดงในรูปแบบ 360 องศาและการสร้าง QR code สำหรับให้ข้อมูลวัตถุจัดแสดง สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www. a n u r a k .in.th วิจัยและพัฒนาโดย n e c t e c h สวทช